นอกจากนั้นนะครับหลักการสงครามต่างๆ พระองค์ก็คือเดี๋ยวที่บอกคือใช้หลักการที่เรียกว่าแบ่งกันลบ แบ่งคนแบ่งส่วน ทำกลุ่มเล็กและโจมตีเข้าส่วนเดียวคือกลุ่มใหญ่ นอกจากนั้นเครือข่ายที่มาช่วยพระองค์มีพันธมิตรคือ หัวเมืองจาม พวกกลุ่มแขกจามซึ่งเป็นคนอาจจะเป็นคนดั้งเดิมของเวียดนาม อพยพมาอยู่ในไทย แล้วก็มีศักของการชำนาญการลบทางเรือนะครับกลุ่มมอนแล้วก็กลุ่มฐานอาสาญี่ปุ่น กลุ่มมอญได้ทราบอยู่แล้วว่ามีพันธมิตรอันดีกับองค์ ตั้งแต่พระยาเกียรติพระยารามตามพระองค์เข้ามาในคราวสงครามประกาศอิสรภาพ กองกำลังอาสาญี่ปุ่นเข้ามาโดยพระองค์เป็นผู้นำของการเดินทางไปการค้า ติดต่อการค้ากับจีนญี่ปุ่น พระองค์เป็นคนแรกเลยที่ติดต่อการค้าและบอกกับกษัตริย์จีนว่าจะลบกับชายแดนเกาหลีนะ ซึ่งมีกองโจรมากขัดขวางการค้าทางทะเล กษัตริย์จีนบอกโอเค ประเทศเล็ก ๆ ลบกันไปเองแล้วกัน ประเทศใหญ่อย่างจีนไม่ยุ่ง พระองค์ก็ไปร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อจะวางแผนในการตีเกาหลีใต้ เพราะว่าการค้าเหล่านี้มีความสำคัญมากสินค้า หนังสัตว์ หนังกวาง ข้าวของต่างๆ ได้เดินทางจากประเทศสยามไปสู่ญี่ปุ่น และเกิดการเข้ามาของกองอาสาญี่ปุ่น 1. ปีหนึ่งเราส่งหนังกวางไปขายที่ญี่ปุ่นกว่า40,000ผืน เอาเหล้าขาวที่หมักเป็นสาโทแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ สาโทไทยเนี่ยก็กลายเป็นสาเกของญี่ปุ่น มีหลักฐานจำนวนมากเลยว่า การค้าขององค์รุ่งเรืองมาก มีการนำเอาการหมักข้าวไปสอน ส่งขายหนังกวาง หนังสัตว์ และที่สำคัญที่สุดที่เป็นเรื่องราวในความทรงจำของคนญี่ปุ่น แต่คนไทยอาจจะไม่รู้ ก็คือสมเด็จพระนเรศวรกับพระนุชา เป็นพระองค์แรกที่สอนกองกำลังไดเมียวญี่ปุ่น ให้ทำปืนใหญ่ ลบกับโชกุน นี่คือเรื่องราวของกองอาสาญี่ปุ่นที่เข้ามาบนความสัมพันธ์ของการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประสบการณ์การลบมหาศาลขององค์ จากประสบการณ์การลบมหาศาล การใช้ดิงปืน การปั้นหล่อปืนใหญ่ พระองค์ก็เอาเทคโนโลยีความรู้เหล่านี้ไปขาย ไปส่งออกเป็นสินค้าให้กับประเทศญี่ปุ่น จึงได้กองอาสาญี่ปุ่นเข้ามาในสังคมไทยขณะนั้น นอกจากนั้นอาวุธที่พระองค์ใช้เริ่มเปลี่ยนเป็นอาวุธขนาดเบา หรือดาบแบบซามูไรญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในการสงคราม ทำให้รูปแบบการรบของไทย มีรูปแบบที่ไวและคล่องตัวมากขึ้น 4. จะเห็นได้เลยว่าจากฐานลากลำต้นกิ่ง และใบล่ะภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเสด็จพระเทศสวนเป็นอย่างไร อาจกล่าวได้เลยองค์ความรู้ของพระเทศสวนเนี่ยสั่งสมประสบการณ์มายาวนานนะครับ ตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่ทรงพยาวอยู่ที่เมืองหงสาวดีอยู่ที่หัวเมืองมอญแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ทั้งการลบการออกลบการใช้เทคโนโลยีปืนจากตะวันตก การใช้ตำราพิชัยสงคราม การคิดค้นเทคโนโลยีลบเส้นในเส้นนอกประสานความรู้เรื่องของการจัดกระบวนทัพเทครัวจากคนพิศโลกลงมาที่อยุธยาปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ อาจกล่าวโดยรวมได้เลยว่า 1. ประสบการณ์ของพระองค์ที่มาตั้งแต่หงสาวดี ช่วยบิดาลบออกลบเอง23ครั้ง ใช้กลยุทธ์แบบใหม่ ใช้ตำราวิชัยไทย ตำราวิชัยจีน แล้วก็ผสมกับซุนบูต่างๆ เข้ามาประสานกลายเป็นเนื้อเดียวกัน จนเกิดรูปแบบการลบที่เรียกว่าลบเส้นในลบเส้นนอกลบกองโจร แต่ลบเส้นในและลบเส้นนอกลบกองโจร พงก็เลือกใช้โดยใช้สร้างตำราพิชัยที่แบ่งกองกำลังเป็นส่วนส่วนส่วนเพื่อจะให้เกิดการคลายกลุ่มคน ปะทะศึกเมื่อไหร่จะเหมือนสามเหลี่ยมเลยคือพุ่งแหลมเข้าไป ทำให้กองกำลังศัตรูขนาดใหญ่ กระจายออกและลบกันเป็นส่วนส่วนวนจากศัตรูที่มีมากเป็นหมื่นเป็นแสนต้องกระจายออกมาเป็นส่วนส่วนส่วนทำให้เกิดการลบขนาดย่อย พื้นที่การลบจากขนาดใหญ่กลายเป็นขนาดย่อยย่อยย่อยดังนั้นทหารอาสา จำนวนหมื่นคนหรือทหารทั้งหมดที่เข้าร่วมรบหมื่นคน จึงชนะคนเป็นแสนคนได้ หลักพันชนะหมื่น หลักหมื่นชนะแสน เพราะทำให้กองกำลังใหญ่กลายเป็นกองกำลังเล็ก เหมือนสุภาษิตที่เราบอกว่า ถ้าเอาไม้มามัดรวมกันแล้วหักหักยาก แต่ถ้าเอาไม้ออกมากลายเป็นมัดเล็กๆเล็กๆก็หักง่าย เชเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทำให้สิ่งที่กองกำลังขนาดใหญ่ กลายเป็นกองกำลังขนาดเล็ก แล้วก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ หลังจากนั้นผลและความสำเร็จที่พระองค์สำเร็จในการลบ ก็บอกได้เลยว่ามี2ลักษณะสำคัญคือ 1 เป็นการป้องกันประเทศสร้างความสงบสุขต่างๆ ให้กับประเทศไทยกับ2ที่สำคัญคือการขยายอาเขตนอกประเทศทำให้ความมั่นคงภายในสู่การขยายจากภายนอก ไปสู่เมืองละแวก ไปสู่หัวเมืองมอญหัวเมืองพมา่า ความร่ำรวยทางการค้าจึงเกิดตามมา ความมั่นคงลบจัดการกับ หัวเมืองเหนือได้ จัดการกับการเมืองภายในได้ ปกป้องประเทศได้ภายในทำให้สินค้าการผลิตสินค้าต่างๆสวยสินค้าข้าวต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ พระองค์ก็นำสินค้าเหล่านั้นมาเก็บเป็นสเสบียงคลัง ใครโดยการเมื่อพระองค์ตีหัวเมืองมอนได้ หัวเมืองละแวกได้พญาละแวก สินค้าจากลาว สินค้าจากเวียงจันทร์สินค้าจากหลวงพ่อบางล่องตามลำน้ำโขงลงมา ก็ถูกเก็บไว้ที่ละแวก แต่สินค้าเหล่านั้นเมื่อถูกผลิดภัพฑ์ส่วนตีพยาละแวกแตกแล้ว ก็กลายเป็นว่าไทยกลายเป็นฮับ ในการดึงสินค้าออกทางทะเล แทนที่กัมพูชา แทนที่พยาละแวก ติดต่อการค้าผ่านแม่น้ำเพชรบุรี เข้ามาลิตนาวสี ส่งช้างออกขายส่งสินค้านอแรดของป่าต่างๆ ออกทางเรือไปค้าขายอินเดีย เปิดทางการค้าหงสาวดี ไม่อยู่ปากแม่น้ำดังนั้นชาวอินเดียต่างๆ พ่อค้าต่างๆ ชาวตอนตก ชาวฮอลันดา ชาวโปรตุเกสเริ่มเข้ามาในสมัยพระองค์ พอช่วงไปปลายและสมัย พ่อค้าชาวตอนตกเริ่มเข้ามาที่กรุงศรีอยาหมดเลย เพราะถือว่ามีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรภายใน จากภายในทวีป จากล้านนาจากพิษณุโลก จากภาคอีสาน ทั้งหมดถูกระดมเข้ากู่กรุงศรีอยา สินค้าจากประเทศสลาดลาว เวียงจันทร์หลวงพระบาง กัมพูชา ถูกส่งมารวมกันที่กรุงศรีอยา เส้นทางการค้าทะลุระหว่างเพชรบุรีมริตนาวสีออกอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 วัน ทะลุไปสู่ทะเลอันดามัน โดยไม่ต้องผ่านทางใต้กองกำลังเรือต่าง ๆจากอินเดียตัดมาจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่เรียกว่ามริตนาวสี เพราะว่าไม่มีสถานีการค้าใดๆเลย หงสาวดี ซึ่งเป็นสถานีย่างกุ้ง ซึ่งเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่แต่โบราณเนี่ย ก็ถูกทลายลงเมื่อนันทบุเรงหนีขึ้นไปอยู่ที่ตองอู แล้วไปสิ้นชีวิตที่อังวะอีก 200 ปีถัดมา กองกำลังพม่ากก็อยู่ภายในทวีปหรืออยู่ส่วนลึก แปลว่าการค้าทางทะเลเนี่ยผูกเปิดมหาศาลอินเดียชาวตนตกฮอลันดาต่างๆ เปิดการค้ามหาศาลเพราะไม่มีสถานีการค้าใด ๆเลย ในภาคพื้นทวีปเอเชียออกเฉียงใต้ ที่มีสถานีการค้าที่มั่นคง นอกจากกรุงศรีวิทยา ชาติตนตกทั้งหมด อังกฤษ โปรตุเกส ฮอลันดาจะออกมาจากอินเดียปุ๊บ ไม่เข้าหงสาวดีหรือย่างกุ้งได้แล้ว เพราะว่าไม่ใช่เมืองหลวง สถานีการค้าเงียบสงบ หงสาวดีสงบเงียบมาก จึงออกไปสู่ทะลุทะเลมาสู่ที่มลิตนาวสี สินค้าทั้งหมดก็เลยเข้ามาสู่แม่น้ำเพชรบุรี เข้าสู่กรุงศรีวิทยา มาแลกเปลี่ยนกัน ขณะเดียวกันสินค้าจากลาวที่เคยออกทางเขมร ก็เปลี่ยนมาออกทางพิซูโลเข้าสู่กรุงศรีวิยา สินค้าเขมรการเปิดทางเรือทางการค้าของสเปนที่เปิดที่สถานีการค้าของพญาละแวกก็ซบเซาอย่างมากพระเวได้สวนระดมสินค้ารวมไว้ที่กรุงศรีวิยา และส่งทายออกผ่านเมืองมริตนาวสีกับศูนย์กลางการค้าชาวฮอลันดาชาวโปรตุเกสขณะเดียวกันพระองค์เปิดเรือสำเภาขนาดใหญ่ เดินทางออกไปค้าขายกับเมืองจีน ปีหนึ่งสองครั้ง นะครับไปส่งไปหาเมืองจีนปีหนึ่งสองครั้ง ไทยเป็นชาติแรกที่เปิดสถานีการค้ากับจีน เอกสารจำนวนมากบอกเลยพระองค์ประชุมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลี ค้าขายกันจัดการรวมกำลังกันปราบโจรสลัด ในฝั่งทะเลจีนใต้ แปลว่ายุคสมัยของพระองค์นี้เรียกได้ว่าเป็นยุคของความรุ่งเรือง และเป็นยุคเอ็ดออฟคอมเมอร์สเป็นยุคแห่งการการค้าที่รุ่งโรจน์มาก หลังสมัยพระองค์ พระเอกาเทอร์สโรต พระเจ้าทรงทำจนถึงสมัยพระเพทราชา และพระนารายณ์ที่ถัดมาเพียงเวลา 50 ปีถัดมา เห็นได้เลยว่าการค้าในเซาท์อีสเอเชีย หรือเอเชียออกเฉียงใต้ รุ่งเรืองและร่ำรวยไปด้วยสินค้า กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่านการค้าขนาดใหญ่ ที่ระดมสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้า การที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองการค้าขนาดใหญ่ และมีความร่ำรวยนี้ได้ เกิดจากพระบารมีและความสามารถในการจัดการและวางแผนการลบของสุนทพระสวน ที่จัดการสภาพพื้นที่ทั้งหมด ให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นเมืองเดียวที่ควบคุมการค้าในเอเชียดอกเฉียงใต้ การที่พระองค์ปราบปรามเมืองท่าการค้าชายฝั่งทะเลทั้งหมด ให้อยู่ในอาณานิคมอยู่ในประเทศสลาดล่มสลายไป ทำให้สถานีการค้าของกรุงศรีอยุธยา เป็นสถานีการค้าเดียวที่ชาวต่างประเทศทั้งตะวันออกและตะวันตก ระดมกันเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า และนำความร่ำรวยมาสู่กรุงศรีอยากว่า 200 ปี